สวัสดีค่ะสำหรับในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูการทำงานของ User Home และ Project Home กันนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะ เราจะแบ่งหน้าจอของเราออกเป็น 2 ส่วน ฝั่งซ้ายมือ หรือฝั่งสีเทาจะเป็นของ HPC User 1 ค่ะ ส่วนฝั่งขวามือหรือฝั่งสีดำจะเป็นส่วนของ HPC User 2 นะคะ เมื่อใช้คำสั่ง pwd จะโชว์ path home ของทั้ง 2 user ค่ะ จะเห็นว่า แต่ละ user มีพาที่แตกต่างกันในส่วนของที่อยู่หลังจาก home นะคะ hpc user 1 จะมีพาเป็น home slash hpc user 1 ส่วน hpc user 2 จะมีพาเป็น home slash hpc user 2 ค่ะ ในส่วนของ permission นะคะ เมื่อ hpc user 1 ต้องการจะเข้าสู่ home ของ hpc user 2 จะเห็นว่าติด permission deny นะคะ ในทางกลับกันนะคะ เมื่อ HPC User 2 ต้องการจะเข้าสู่ Home ของ HPC User 1 ก็จะติด Permission Deny เช่นเดียวกันค่ะ คือไม่ได้รับอนุญาตนะคะ ทีนี้ลำดับถัดไปเราจะมาดูในส่วนของ Project Home กันนะคะ ใช้คำสั่ง cd จุดจุด slash จุดจุด slash project slash ตามด้วยชื่อของ Project Home นะคะ ในที่นี้คือ train 001ขีด training เหมือนกันทั้ง 2 user นะคะ ทั้ง 2 user เนี้ยจะอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันค่ะ จะเห็นได้ว่าทั้งสอง user สามารถเข้าสู่โปรเจกต์ได้เหมือนกันนะคะ และเมื่อใช้คำสั่ง pwd จะเห็นว่า path ของโปรเจกต์อยู่ในที่เดียวกันค่ะ เมื่อใช้คำสั่ง ll นะคะ จะเห็นว่าในส่วนของทั้งสอง user สามารถเห็นไฟล์ hello 2 text เหมือนกันทั้งสอง user นะคะ ทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้า user คนใดคนหนึ่ง ทำการลบหรือสร้างไฟล์หรือลบหรือสร้าง Directory นะคะ จะมีผลยังไงนะคะ อันดับแรกเลยคือเราจะลองให้ user hpc user 1ทำการลบไฟล์ hello 2 text ค่ะ จะพบว่าไฟล์ hello 2 text หายไปนะคะ ทั้งในส่วนของ hpc user 1 แล้วก็ในหน้าจอของ hpc user 2 ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะลองให้ hpc user 2 สร้างไฟล์ที่ชื่อ hello text ขึ้นมานะคะ จะพบว่า hpc user 1 ก็จะมองเห็นไฟล์ hello.txt ซึ่งถูกสร้างโดย hpc user 2 เช่นเดียวกันค่ะ จากนั้นให้ hpc user 1 คัดลอกไฟล์ hello.txt ไปเป็น hello user 1.txt นะคะ ทำการ ll ดูนะคะ ทั้ง hpc user 1 และ hpc user 2 ก็จะเห็นทั้งสองไฟล์เหมือนกันค่ะ เรามาดูข้อมูลที่ได้รับจากคำสั่ง ll กันนะคะ อย่างในส่วนของ ไฟล์ hello user 1 จะมีเจ้าของคือ hpc user 1 ค่ะ และส่วนของไฟล์ hello.text ก็จะมีเจ้าของเป็น hpc user 2โดยที่กรุ๊ปของทั้ง 2 ไฟล์นะคะ คือ t e น001 ค่ะ การเป็นเจ้าของไฟล์นะคะ จะส่งผลต่อสิทธิ์ในการอ่านและแก้ไขไฟล์ค่ะ ซึ่งจะอธิบายในส่วนท้ายของวิดีโอนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูกรณีการสร้าง Directory กันบ้างนะคะ เมื่อเราใช้คำสั่ง mkdir ในการสร้าง Directory เช่นเดียวกับการสร้างไฟล์ค่ะ Directory ที่ถูกสร้างโดย User แต่ละคนจะแสดงอยู่ในตัว Project Directory ค่ะ ทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของ Permission นะคะ หรือสิทธิ์ในการอ่านหรือแก้ไขไฟล์ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะ เราจะทดลองให้ hpc user 2 เข้าไปในโฟลเดอร์ของ user 1 นะคะ คือ user 1 The จากนั้นทดลองสร้างไฟล์ขึ้นมาค่ะ โดยใช้คำสั่ง vi ตามด้วยชื่อไฟล์นะคะ ในที่นี้คือ vi user 2 file ค่ะ .tex นะคะทำการป้อนข้อมูลลงไปค่ะ จากนั้นนะคะทำการเซฟและออกค่ะจะพบว่าระบบแจ้งเตือนขึ้นมานะคะว่าเราไม่สามารถทำการบันทึกไฟล์นี้ได้ค่ะ ต่อไปเราจะทดสอบโดยการสร้างโฟลเดอร์ user 2 ขึ้นมาภายใต้ user 1เดิมนะคะ โดยใช้คำสั่ง mkdir user 2 folder ค่ะ เพราะว่าไม่สามารถสร้างได้นะคะ เพราะว่าติด permission deny คือ user 2 ไม่มีสิทธิ์ในการสร้างโฟลเดอร์นี้ค่ะ ต่อมานะคะเราจะทดสอบโดยการที่ออกมาจากโฟลเดอร์ของ user 1 และเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ hpc user 2 เองค่ะ จะพบว่าเราสามารถสร้าง directory ได้ปกติค่ะ และเราสามารถสร้างไฟล์ได้เช่นเดียวกันค่ะ นี้มาดูกันนะคะว่าทำไม เนื่องจากว่าโฟลเดอร์ user 1 เดิมเนี่ย ถูกสร้างโดย hpc user 1 ซึ่งถ้าเรามาดู permission ของโฟลเดอร์นะคะตัวอักษรตัวแรกคือชนิดของไฟล์ค่ะ ถ้าเป็น dat คือไฟล์ปกตินะคะ แล้วถ้าเป็นตัว d หมายถึง directory ค่ะ 3 ตัวถัดมาจะเป็น permission ในส่วนของ user ที่เป็นเจ้าของไฟล์นะคะ 3 ตัวถัดไปคือ permission ของ user ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะ ในที่นี้คือกลุ่ม chain 001ค่ะ แล้ว3ตัวสุดท้ายคือ permission ของบุคคลอื่นค่ะ เป็นบุคคลใดๆ หรือเป็น user ท่านอื่นนะคะ ที่ 3 ตัวแรกเนี่ยในตัวอย่างเนี่ย permission เป็น RWX คือสามารถอ่านได้ แก้ไขได้ แล้วก็สามารถ execute ได้นะคะ แต่ในส่วนของ permission ที่เป็น group อะค่ะ จะเป็น R แล้วเครื่องหมาย dash แล้วก็เป็น S นะคะ ในที่นี้นะคะ R หมายถึงสามารถอ่านได้ คือเปิดดูข้อมูลได้นะคะ แต่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ค่ะ เพราะไม่มี permission ตัว W แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัว S ในที่นี้เป็น sticky bit ค่ะ แต่เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งของ execute นะคะ แปลว่าสามารถ execute ได้ค่ะ ในส่วนของ sticky bit จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ แต่จะไม่ขอรวมอยู่ในคอร์สนี้ค่ะ เพื่อให้ user 2 สามารถสร้างไฟล์หรือสร้าง directory ในโฟลเดอร์ของ user 1 ได้ค่ะ เราสามารถเปลี่ยน permission โดยใช้คำสั่ง chmod นะคะ chmod ตามด้วย permission ที่เราต้องการเปลี่ยน และก็ไฟล์หรือ directory ที่เราต้องการจะเปลี่ยนค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะ คือ chmod ตามด้วย g บวก w นะคะ ซึ่งหมายความว่าเพิ่ม permission ในการเขียนให้กับกลุ่มค่ะ แล้วก็ตามด้วยชื่อ directory นะคะ ซึ่งก็คือ user 1 the ค่ะ ใช้คำสั่ง ll นะคะ จะสังเกตเห็นว่า permission ได้เปลี่ยนเป็น rws เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของ group จากนั้นที่หน้าจอสีดำของ HPC User 2 นะคะ cd เข้าไปในโฟลเดอร์ User 1 นะคะ ที่เราเพิ่งทำการเปลี่ยน permission ไป ทดสอบสร้างโฟลเดอร์ค่ะ จะเห็นว่าสามารถสร้างได้นะคะ แล้วก็ทดสอบสร้างไฟล์นะคะ พบว่าเราสามารถสร้างไฟล์ได้เช่นเดียวกันค่ะ